วันนี้จะมาเล่นเกมโรมาผมอยู่ในค่ายจิลินะผมโรมาเอ็กเกมนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังมาเด่นมาแรงช่วงนี้นะเข้าดีมากๆผมช่วงเบ็ด90 ขึ้นไปผมเข้าดีมากตั้งแต่ช่วงเบ็ด90 ขึ้นไป ผมเวลาเนี้ยเข้าอย่างเยอะเผู้ชม ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมให้กำลังใจกันนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเบ็ด150 จะเข้ายังไงเบ็ด150 จะเข้ายังไง การเล่นเล่นง่ายๆ ผมการเล่นเล่นง่ายๆ ลองเดินเบ็ดไปห้าหกครั้งหากไม่เข้านะ หากไม่เข้าให้ทำการเปลี่ยนเบ็ด หากไม่เข้าให้ทำการเปลี่ยนเบ็ดนะผมผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมเบ็ดร้อยหาสิบเขาว่ากำลังมา ลองมาดูว่าเข้าจริงหรือเปล่า แจกันต่อด้วยหัวสิงโตไม่มา ผมหมุนกันต่อไปเรื่อยๆ โล่และแจกันแล้วต่อด้วยแจกันแล้วต่อด้วยดาบ โอ้โห ดาบไม่เข้าครับผมตรงนี้ โอ้โหยังไงเรียบร้อยผมผู้ชมโบนัสลูมาแล้วเออ านผู้ชมทุกท่านของดีของจริงของแท้ต้องดีที่นี่แหละครับผมปั่นแป๊บเดียวผมเพียงแค่หนึ่งนาทีฝานั้นปั่นไค่เพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น ได้โบนัสบงมาเลยนะผมได้โบนัสลงมาได้ฟังสิงโตเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟันกันเลยผมเม็ดแรกว่าไงดับเดียวแทงเข้าไปดับนี้ไส้ไหลที่หนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหโดนตกเคยผมพี่น้องโอ้โหตกเป็นไงครับผมมาเม็ดนี้ดับกูว่าผมไปเรียบร้อยผมไม่โดนหลบเรียบร้อยดิท่านผู้ชมเอาตัวสปินไปทีว่าแม่งเลยว้าวแน่เลย มากูว่าแล้วไง เออ ก็ฝากด้วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดด่งจังเตือนด้วยนะเกมที่เล่นง่าย ๆ เกมที่ว่าอ่านง่าย ๆ แตกง่าย ๆ ต้องเล่นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะ สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะกิจกรรมตอนนี้กิจกรรมโปรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะ บอกเลยว่า ดีมากๆเลยนะผมดีมากๆเลยก็กดเข้ามาดูกันได้นะว่า เรามีกิจกรรมอะไรแจกกันอยู่บ้างนะ เออก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดหนึ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามพื่อนำเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงมาแนะนำให้ดูเนาะว่าจะเล่นเกมไหน และเกมไหนกำลังจะเข้ากำลังจะแตกนะคุณผู้ชม บอกเลยว่าไม่เสียเที่ยวไม่เสียรอบแน่นอนนะจ๊ะเออ ช่องเรายังมีการแจกด้วยอีกนะเรามีการแจกด้วยนะกดติดตามฟังข่าวสารเอาไว้ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน มาเราดูเบ็ด 200 อีกสักนิดหนึ่งจะเป็นยังไง เรียบร้อย 140 โอ้โหมาขอดูหน่อยเนี่ย เม็ดนี้ โอ้โห700พิซี่โอ้โหรู้เรื่องไงโอ้ยมาดิ โอ้โหเสียภาษาผมรู้เรื่องเลยครับเพิ่มมาวันพรุ่งนี้แบบนี้วันขึ้นเลิบ